สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Easy How นะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับจะเป็นการสอนการพ่นสีโดยใช้แอร์บัตนะครับการพ่นสีแบบเชดดิ้งนะครับหรือบ้านเราเรียกว่าไฮไลท์นะครับสำหรับการพ่นสีแบบไฮไลท์เนี่ยนะครับ จะทำให้ตัวโมเดลของเราเนี่ยมีแสงเงาขึ้นมา ก็จะดูสวยขึ้นนะครับ การ ปรับปั๊มลมในการพ่นแบบไฮไลท์เนี่ยนะครับปั๊มลมเราจะปรับไม่แรงเท่าเราพ่นคลุมแบบปกติแล้วก็การผสมสี การผสมสีในการพ่นเนี่ย ก็จะเจือจางมากกว่าปกตินะครับทีนี้การพ่นแบบเชียร์ทิ้งนะครับก็คือทำไมเราต้องใช้แรงปั๊มลมน้อย แล้วก็ทำไมต้องพ่นเจือจาง ะครับไม่ใช่พ่นเจือจางผสมทินเนอร์เจือจางนะครับ ก็คือเราจะเราต้องเราต้องการที่จะพ่นให้ เส้นที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับเราจะพ่นตามขอบตามมุมต่างๆนะครับ ในการที่จะพ่นให้เส้นเล็กได้เนี่ยนั้นความแรงของปั๊มลมจะเราเกิดเราใช้เยอะเนี่ยสีมันก็จะออกมาเยอะนะครับ ก็กระจายกระจายนะครับจะพ่นเล็กไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับ ข้งหน้านะครับ ก็ให้พ่นไปที่ขอบก่อนนะครับ จากพ่นขอบเสร็จแล้วนะครับ ก็ให้พ่นตามสันตามมุมนะครับ หรือท่านจะพ่นไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับ ไม่ว่ากัน คก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับ เมื่อกี้เราพ่นทีเชตติ้งที่เป็นสีดำแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพ่นทีเชตติ้งที่เป็นสีตรงกลางนะครับที่ไม่ใช่สีสีเงานะครับ ก็พ่นเข้าไปนะครับ ตรงตรงที่เป็นที่ที่ไม่ใช่สีดำนะครับโดยการพ่นนะครับเบาๆแล้วก็วนนะครับจะอยู่กับที่นะครับต้องบนนะ ค่อยๆพ่นวนจากตรงกลางออกไปด้านนอกนะครับพยายามอย่าพ่นที่เดียวนานๆนะครับไม่งั้นฟินเนอร์ตรงนั้นก็จะมากไป แล้วก็อาจจะทำให้กลับทะลุไปถึงรองพื้นที่เราพ่นไว้นะครับ ครับฟรีเชฟปิ้งก็จะประมาณนี้นะครับครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับพรีเชตติ้งนะครับ ทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาโพสเชตติ้งนะครับก็คือการพ่นคุมแบบเหมือนเราพ่นปกตินะครับพ่นคลุณทั้งหมดเลยนะครับ ต่อไปนะครับหลังจากเราพ่น พรีเชดดิ้งเสร็จแล้วนะครับ จะเป็นการพ่นโพสเชดดิ้งนะครับ ก็คือพ่นคุมทั้งหมดนะครับ เหมือนเราพ่นพ่นพ่นสีปกตินะครับ ทีนี้นะครับ เราต้องการความเข้มของไฮไลท์แค่ไหนนะครับ ก็อยู่ที่เราค้นคุมตอนโพสเซตติ้งนะครับ ถ้าเกิดเราต้องการไฮไลท์ให้เข้มๆก็พ่นนิดเดียวนะครับ ถ้าต้องการให้ไฮไลท์น้อยๆ ก็พ่นกลุ่มเยอะๆหน่อยครับ ผมก็จะต้องการไฮไลท์ประมาณนี้นะครับ การสาธิตการพ่นแบบไฮไลท์หรือเชดดิ้งในวันนี้นะครับ ก็ขอจบแต่แค่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ